เออ วายมาสองแถวเย็ดเท่ หวานพันสี่สิบเอ็ดเอาเรื่องเอาละครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกม b a s i n g of Tiger นะครับอยู่ในค่าย AMB Slot นะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้เลยนะเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเอางบเข้ามาเล่นเกมเสือในค่าย AMB นะครับ506 บาทด้วยกันนะเพื่อนๆ ก็ไปดูกันก่อนเกมนี้เล่นยังไง ไปดูกันก่อนคร่าวๆนะครับคร่าวๆสเก็ตเตอร์นะฮะสามตัวเข้าฟรีสปินฟีเจอร์ครับ แล้วก็วายแทนได้ทุกตัวเลย ตัวละครของเขาก็จะมีหีบนะครับ หีบทอง อับชมพูถุงเงินเขียวอ่างเปานะครับ AK QJ น้อยที่สุด ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10J Q King A ครับ ไล่เลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ ไล่ขึ้นไปเป็นตัวละครของเกมเกมนั้นๆนะครับ ในค่ายนี้นะ แล้วก็ฟีเจอร์ของเขานะครับ อะไรไม่รู้ เดี๋ยวไปดูกันในเกม เช่นเคยครับ เหมือนเหมือนเดิม ไม่อ่านนะ อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ การแตกของเกมเขานะครับก็สามแถวแรกเหมือนกัน ก็คือแตกนะครับ มีทั้งหมด 1,024 เวหรือว่า 24 เส้นทางนะครับในการแตกเยอะจังวะ ยอะไปหรือเปล่า สามารถซื้อฟรีสปินได้ด้วยนะครับเกมนี้ จัดไป มา เริ่มได้ เบ็ดเบ็ดเบ็ดสิเหมือนเดิม ของทุนนะครับ ทุน 500 เบ็ด5บาทคือ 10%ไปครับ เล่นแบบธรรมดาไปก่อนโอ้อะไรต่อ เฮ้ยเกมนี้ เกมนี้ดีกว่าเกมเกมก่อนก่อนหน้านี้นะ พอ มัน แตก แล้วมันไหลต่อ มันไม่ได้แตกแบบทีเดียวอ่ะ เออ น่า เล่นอยู่นะ แต่ตัวละครดูค่อนข้างยากนะครับไม่เปิดโบแม่งช้าว่ะ โหหีบทองแถวแรกไม่มีนะครับ คือ3แถวแรกนะ สัญลักษณ์เหมือนการแตกเลย ก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะ สัญลักษณ์ตัวละคร ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ใครอยากให้ผมรีวิวเกมไหนในค่ายนี้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะ มีเกมโคตรจะเยอะเลยนะครับ เยอะมากๆใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่เม้นปักหมุด เม้นแรกเท่านั้นนะ ทักหาแอดมิน รับโปรรับเลยทันทีนะครับ อย่าลืมทักหาแอดมินกันนะเพื่อน เป็นเว็บตรงนะครับโอ้วานะฮะสี่ตัวแต่ยากเหมือนกันเนี่ย ลองเปิดเทอร์โบดิฮิวไม่มาให้เบ็ดห้าไม่เฮงเลยว่ะ โอ้โหอัดชมพูแม่งรอโคตรเยอะอ่ะ ไม่ค่อยไหลต่อข้อเสียของเกมนี้เลย ไม่ค่อยไหลต่อ ถึงฟีเจอร์ถึงแม้ฟีเจอร์มันจะให้ไหลก็แล้วแต่ ก็แล้ว อ่าพูดงงละถึงฟีเจอร์มันจะให้ไหลอ่ะแต่มันไม่ไหลต่อให้อ่ะนี่แหละ ดอกแรกบิ๊กวินนะครับยังขาดทุนอยู่ดีเพื่อนๆสเก็ตเตอร์สามตัว เห็นมากสุด แค่ตัวเดียวเองว่ะ ไหลไปอขาดขาดตัวแรก เดี๋ยวตัดเศษก่อนนะครับจะลองซื้อฟรีเกมให้ดู แล้วก็ตัวไหนที่มันมีพื้นสีแดงๆอย่างเงี้ยขอบทองเนี่ย มันแตกมันจะกลายเป็นวายนะครับแต่นานๆ ทีจะได้ไปอยู่กันยาวๆยาวๆลึกๆอุ้ย ซื้อได้ไหมเนี่ย 450เป็ด2บาทแล้วกัน ลองดู ลองดูแล้วกันนะนานแท้ ได้เผาสุดท้ายเลยเย็ดเคมา เสือนอนกินรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องในฟรีเกมไม่มีฟีเจอร์อะไรวะ โอ้เฮ้ยวายมาโูถ้าเอมาแถวแรกนะมึง ชุดใหญ่บุ้มบั้มซัมเบ้ โอ้วายแม่งทับขนาดเย้ 39บาท เบ็ด 2 ถือว่าเยอะนะแม็กแตกลบแตกทีหนึ่งตัวคูณก็เพิ่มทีละ 2 นะครับ 2 เป็น 4 4 เป็น 6 6 5 เป็น 10 เลยตันสุดแค่ 10 นะครับ ในฟรีเกมของเขา ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะไม่น้อย แต่เกมค่ายนี้เยอะจริงเยอะจัดจัด 5 6 บาทซึ่งปร้อยห้าสิบขาดทุน 100โอ้เละเทะ ขาดทุนเยอะเกินวะ อัพไปเจ็ดเลย ผมเส้นคงวา แล้วปูหูยทองแถวแรกัไม่มาเพื่อนๆมึงบั้มซัมเบทีหนึ่งดิ งบัมสามเบ้ไปบึมบัมซัมเบ้ไป อ้าวเข้าฟรีเกมนี่เอรู้ เข้าฟรีเกม ไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อ อ่ะจ่ายหน่อย ขอแค่จ่ายอย่างเดียว เออวายมาสองแถวเย็ดเท่หวานพันสี่สิบเอ็ดเอาเรื่อง เอาเรื่องกระเบื้องแตกเย็ดรูเอาเรื่องกระเบื้องแตกพันสี่สิบแปดกำไรว่าห้าร้อยกำไรแปดร้อยแล้วครับผม กำไรแปดร้ยแล้วทุกคน เป็นเรื่อง เอาง่ายๆ ถ้าแม่งมีวายแถวสองแถวสามอ่ะพูดเยอะ ขอบทองขอบทองแถวสองแถวสามเคแม่งไม่ให้หูแตกดอกเดียวเอาอยู่อ่ะ ของจริงว่ะผมจ่าใจยังหนักไม่ขาดอะไรไป โอ้โห นี่ถือว่าเยอะอยู่นะ 89 บาทเฮ้ยเกมนี้พอจ่ายนั่งจ่ายโคตรหนักอะ่ะ เข้าฟรีเองนะฮะ ได้ไป 1,164 บาทนะครับผม เบ็ด7 บาทนะเพื่อนๆมาดูต่อเบ็ด8ไปกันได้ต่อ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ อยากแตกบึ้มบั่มซัมเบ้แบบนี้นะครับเป็นเว็บตรงนะ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ ถ้าแอดมินรับโกรับเลยทันทีนะฮะ นอกจากเกมนี้แล้ว ยังมีอีกโคตรเยอะหลายเกมมากหลายเกมมาก เยอะจัดเลย เพื่อนๆลองแบกแนวแหวกค่ายดูบ้างนะ ลองมาดูลองเปิดใจดู แล้วจะรู้สึกมันอยู่นะแต่เยอะดีชอบชอบชอบเข้าไปดิโอ้โหเข้าไปดิ อีกตัวเดียวเท่โอ้วายมาทำงานอะไรไม่ได้ ดี๋ยวโอ้ตอนอยากได้ม่ไม่มาวะเตอร์ไหลไปยี่มีทุนนี่เล่นมันมือว่ะเริ่มมันเริ่มมันเบ็ดแปดไม่เฮงเบ็ดเก้าเบ็ดเก้าเคด้วยเล่นแพงเลยนะเคด้วยอ่ะ ็ดสิบเลยแล้วกันลองเล่นเจ็ดสิบดูบ้างเริ่มดึงแล้วว่ะหัวเราะได้แค่ทีแรก โอ้ยถุงเขียวอุ้ยเต็มเบล เต็มเบลแปดสิบโอ้ยจเบเข้าฟรีเกม ตัวเดียว ไม่ขึ้นแล้วว่ะเพื่อนๆไม่ขึ้นก็ควรพอนะ ว่าปะ ไปอยู่ไกลจัด ซื้อเบ็ดสิบเจ็ดร้อยห้าสิบ ไม่วัดดีกว่า เสี่ยงมันจ่ายแล้วกลัวมันไม่จ่ายห้าสิบหกไม่ไปต่อ สวยงามเข้าฟรีเกมครับพี่น้องครับ มาอีกแล้ว ไม่ถือว่าเข้าฟรีเกมโคตรง่ายเลยว่ะ จ่ายไหม ไม่ต้องซื้อด้วย ตอนแรกว่าจะซื้อ จ่ายไหม อีกเรื่องหนึ่ง เออร้อยสามแปดได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแปดรอบ ขอเต็มเบลอีกทีดิเอาเต็มคาราเบลตึงๆอีกทีนึงเคด้วย ไม่ให้ ฟีเจอร์อะไรวะ ทำไมเสือมันผุโผล่วะ มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะยังไม่แตกวายเลยอะเพื่อนๆ แตกแต่หาอะไรไม่รู้ เอออุ้ยสวยงาม ของฟรี ผมชอบ 490นะฮะ เดี๋ยวจบฟรีนี้ผมขอถอนแล้วนะครับ ขอปิดคลิปเลยนะ ไม่ไปต่อแล้ว ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วนะครับกำไรแล้วนะเพื่อนๆควรถอนได้ตั้งแต่ไอ้ฟรีแรกที่มันบึ้มบัามซัมเบ้ไปแล้วนะ โอเคนะครับ494บาทนะครับสำหรับฟรีเกมเข้าเองไม่ต้องซื้อนะฮะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ งบ 500บวกมา1สองนะฮะ โคตรเยอะ เยอะจัดเลยทีเดียว ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นเป็นเว็บตรงนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันที ก็ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์กดไว้เลยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับ รอติดตามชมตอนต่อไปนะฮะ ใครอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ เกมแปลกๆใครแปลก ๆ ก็คอมเมนต์มา ขอให้มันเป็นสล็อตนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ โชคดีครับทุกคน บ๊ายบายจ้า